สวัสดีครับ พบกับผมนะครับนายอาทิตย์คุเจริญถาวรนะครับ กับโครงการไทยมุกนะครับ และวันนี้นะครับ เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาท่องเที่ยวชุมชน Community Tour นั่นเองนะครับ และวันนี้เราจะมาพูดกันในโมดูลที่ชื่อว่า Smart Tourism นั่นเองครับ พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ โอ้โห ในปัจจุบันเนี่ย มีสื่อโซเชียลที่ช่วยซัพพอร์ตในการท่องเที่ยวของเราได้มากมายเลยนะครับ แต่คราวนี้เราจะทำอย่างไรนะครับ ที่เอาสื่อโซเชียลนั้นมาช่วยการท่องเที่ยวของเราได้บ้างนะครับ หลักๆเลย เราจะใช้ของ Google นะครับ อย่างแรกเลยครับ คุณต้องมี Account Google ก่อนนะครับ ถ้าใครไม่มีสมัครเลย หลังจากที่สมัครเสร็จแล้ว คราวนี้เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะครับผม ซึ่งอย่างแรกเลยที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับนั่นคือ Google Business นะครับ Google Business เนี่ยมีหน้าที่ซัพพอร์ตกับธุรกิจของเรา นะครับเราก็เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใส่ใน Google Business นะครับซึ่ง Google Business เนี่ย ก็จะมีมาตรการนะครับคัดกรองอีกทีหนึ่งนะครับ ว่าเงื่อนไขที่เราใส่เข้าไปแล้วตรงตามอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะครับผมซึ่งตัวนี้ดียังไงนะครับ Google My Business เนี่ยจะดีตรงที่เวลาเราเสิร์ชอะไรใน Google เนี่ยใน Google Map หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเฟสโฮเทลอยู่ที่จุดนี้นะครับถ้าได้รับกรองจาก Google แล้วเรียบร้อย งั้นเรามาลองเริ่มทำ Google My Business กันดูเลยนะครับ เอาละครับเรามาเริ่มการใช้งาน Google My Business ดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับกดเข้าไปที่ Google My Business ของเราก่อนนะครับอคเคาท์ก็จะเป็นรูปคล้าย ๆกับบ้านนะครับแล้วก็มีรูปตัว G อยู่ข้างล่างนะครับสีฟ้านะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเจอหน้าตานะครับที่ยังดูโล่งๆบ้าง ใครที่มีคร่าวๆก็จะมีอินโฟเมชันมาให้บ้างแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับ คือการสร้างร้านค้าของตัวเองให้ไปอยู่ในเขาเรียกว่าดัตเตอร์เบสของ Google นะครับในข้อฐานข้อมูลของ Google เขานะครับ ให้เรากดที่ซ้ายมุมบนนะครับ ถ้าเป็นของ Android นะครับผมตรงไหมครับ อีเมลของเรานะครับ ถ้าตรงแล้วนะครับ กดที่ลูกศรข้างหลังขึ้นมานะครับ คราวนี้เห็นไหมครับ มันจะมีคำว่า create new business นะครับผมกดไปที่ create new business นะครับ เราจะเจอกับหน้าจอที่ชื่อว่า business name นะครับคราวนี้ไอ้ business name เนี่ยเราจะตั้งชื่ออะไรเราก็ตั้งชื่อตามที่เราจะทำร้านประกอบธุรกิจของเรานะครับ เช่นผมจะตั้งชื่อว่า Fiat Hotel นะครับผม กด next นะครับ ในหน้าจอต่อมาเนี่ยให้ใส่ location ของเรานะครับว่าที่อยู่ของ business ของเราเนี่ยจะถูกตั้งไว้ที่ไหนนะครับ อย่างแรกเลยนะครับอยู่ในประเทศไทยก็ไทยแลนด์นะครับ ตามด้วยนะครับสตรีทนะครับ ถนนนะครับ ก็คือที่อยู่ของเรานั่นเองนะครับ ก็ใส่เลยครับ พอทุกท่านใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับ ด้านล่างนะครับจะมีเครื่องหมายให้ติ๊กถูกนะครับ ซึ่งจะหมายความว่าเป็นประเภทธุรกิจที่เอาไว้ส่งสินค้านะครับ ว่าเราเป็นธุรกิจประเภทส่งสินค้าด้วยไหมเช่น Delivery อะไรพวกนี้นะครับ ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องติ๊กถูกนะครับ แต่ถ้าใช่ให้ติ๊กถูกนะครับ อ่าคราวนี้มาถึงหน้าจอที่เป็น Google Map นะครับของ Google Map เนี่ยเขาจะขึ้นมาให้อาราวต่างๆนะครับอนุญาตให้เราเข้าถึงนะครับ พอเราเข้าถึงเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็ไปปักหมุดสถานที่ของเราเลยนะครับ ถ้าใครที่เปิด GPS อยู่แล้วเนี่ย กดที่ตัวคล้ายๆกับวงกลมที่มีเครื่องหมาย target นะครับ เขาจะวิ่งไปที่เราอยู่ตอนนี้นะครับ ถ้ายังไม่ชัวร์นะครับ กดซูมเข้าไปดูครับ ตอนนี้ใช่ที่อยู่ที่เราอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ ถ้าใช่นะครับ ก็กด next ได้เลยนะครับ พอกด next เสร็จแล้วนะครับ ก็มาถึงหน้าจอ category นะครับ ประมาณว่าเราเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับ เราก็ใส่เข้าไป เช่น เราเป็นธุรกิจโรงแรม เราก็ใส่คำว่าโฮเทลตามไปนะครับ next นะครับ คราวนี้สิ่งสำคัญนะครับ นั่นคือ บอร์โทรและเว็บไซต์นะครับ เบอร์โทรนะครับก็พิมพ์เบอร์โทรใส่เข้าไปนะครับ ส่วนเว็บไซต์นะครับ ใครที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว ก็นำเว็บไซต์ของเราเองมาใส่ในหน้าจอนี้ก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็น Facebook หรือเปล่านะครับ หรือว่าเว็บเว็บไซต์ที่ถูกสร้างไว้ข้างนอกก็แล้วแต่นะครับ สามารถนำมาใส่ได้เลยนะครับ ใส่เสร็จแล้วก็เป็นการจบการทำงานนะครับเขาจะมีอ่าถูกอนุญาตแล้วนะครับว่าเอาโรนู่นนี่นั่นนะครับ โปรโมชั่นบิสเนสอะไรแท็กกิ้งบิสเนสเนี่ยนะครับ เราไม่ต้องทำอะไรครับ เราเพียงกด finish นะครับผมอ่า คราวนี้นะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสำคัญนะครับนั่นคือการที่ Google จะส่งใบคอนเฟิร์มหรือรหัส มาให้เราเพื่อกรอกยืนยันอีกทีว่า มีตัวตนจริงเป็นการยืนยันกับ Google นะครับซึ่งตัวนี้ให้เราใส่ชื่อของเราให้ถูกต้องนะครับ เขาจะส่งมาที่ที่อยู่ที่เราใส่เข้าไปในตอนแรกนะครับพิมพ์ชื่อเสร็จปุ๊บ กดเมลเลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยทุกท่านก็เพียงแค่รอตอบรับอีเมลที่เขาส่งมานะครับเราก็จะเริ่มใช้งานกับ Google Business ได้แล้วนั่นเองนะครับ เท่านี้ทุกคนก็สามารถมีบิสเนสที่อยู่ใน Google ที่ทุกคนเสิร์ชหาได้ง่ายๆแล้วนั่นเองครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เดี๋ยวตอนหน้าเรามาพบกันนะครับ จะเป็นตอนอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อครับ ทุกๆวันคนนับล้านใช้ Google ค้นหาธุรกิจ เช่นเดียวกับธุรกิจของคุณ ลูกค้าของคุณหาข้อมูลร้านก่อนที่จะเลือก พวกเขาอยากรู้เบอร์โทรศัพท์ อ่านรีวิวจากลูกค้าและดูเส้นทางไปที่นั่นวันนี้ธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศไทย ใส่ข้อมูลบน Google ด้วย Google My Business เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่ลูกค้าจะหาคุณเจอ เมื่อพวกเขาค้นหาบน Google เชื่อมต่อกับลูกค้าที่กำลังมองหาคุณอยู่ และทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต ให้ธุรกิจของคุณอยู่บน Google ได้ฟรี เริ่มวันนี้ง่ายๆ ด้วย Google My Business